English Program และ Intensive Communicative English Program ได้มีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้นได้ฝึกปฏิบัติการกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีแนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในโลกศตวรรษที่11โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นสามารถเข้าถึงได้หลายภาษา โดยจัดการเรียนโดยครูชาวไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ ห้องเรียนพิเศษ SMTE ได้มุ่งเน้นถึงรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หรือ Science Math Technology and Environment เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ จัดประสบการณ์ที่หลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด ทางร่างกาย และการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นฐานความเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา และได้จัดการเรียนรู้ โดยครูชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้เช่นเดียวกันฟังสูงอยู่เจอจูกันมันไว้ านสามัคคีผูกพันบัวสีเดียวกันทั่วไทยเรารักกันไม่คลายเลย